ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT มีความสำคัญกับคนทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในตัวเมืองใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้คนในชุมชนต่างๆ ระบบ ICT จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการพัฒนาชุมชนและองค์กร เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและพัฒนาเทคโนโลยีในท้องถิ่นชนบท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดตั้ง Community ICT Learning Center ขึ้น โดยมีเว็บไซต์ชื่อ thaitelecenter.org และวันนี้ เราจะพาไปรู้จักกับชุมชนบางปู่จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT เข้ามาประยุกต์กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างลงตัวที่นี่ทำประมง แล้วก็ก็มีกุ้งทำเป็นกุ้งแห้ง ที่เอามาขายแล้วก็เลี้ยงดูกันอยู่ในชุมชนนี้ เพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่นัก จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลาย ต่อมา ชุมชนบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้หลากหลายขึ้น เช่น กระเป๋า ผ้าสกรีน และพรมปูพื้น ยังความพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนอย่างมาก และทั้งหมดนี้ เชื่อหรือไม่ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากผู้หญิงคนนี้ คุณป้าสายหยุดภูลสวัสดิ์ อดีตชาวนาชาวไร่ ผู้รักการเรียนรู้ และไม่ยอมที่จะตกยุคตกสมัย สมัยนั้นลูกสาวไม่ต้องเรียนมาก จบปีตามภาคบังคับก็ออกออกจากโรงเรียนก็มาช่วยพ่อแม่ทำนา จนป้าอายุได้ 18 ปีก็ได้เข้าไปเรียนเสริมสวย จนอายุป้าประมาณใกล้ ๆ จะ 40 ก็พอดีมีกศนเข้ามา ป้าก็ได้เข้าไปเรียนเป็นรุ่นต้น พอจบจากมปลายป้าก็ได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัย ราชพัฒศิลปศาสตร์บัณฑิต พัฒนาชุมชน ป้าก็เลยนำความรู้ที่ป้ามีนะ่ะเข้ามาตั้งกลุ่มสตรี พัฒนาอาชีพขึ้นมา ใหม่ ๆ ป้าก็เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นมาเป็นสินค้าก่อนคือกะปิน้ำปลาอาหารทะเลแปรรูปกุ้งหอยปูปลา ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นพรมเราได้พัฒนาด้านมาตรฐานชุมชน แล้วก็ได้คัดสรรในเรื่องของโอทอปป้าก็ได้เป็นโอทอปสามดาว จากความรักในการเรียนรู้ และมีอุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชน คุณป้าสายหยุดจึงสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือ Community ICT Learning Center ได้ที่ตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ แต่กว่าจะมีศูนย์การเรียนรู้ ICT และกว่าที่ชาวบ้านในชุมชน จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เริ่มแรกเราก็ทำเรื่องเข้าไปที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ว่าเรื่องก็ไม่ผ่านนะคะประชาชนในชุมชนก็ยังไม่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของการตั้งศูนย์ หรือไม่รู้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์นะคะก็เราก็ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนต้องบอกต้องแนะนำหลายๆวิธีหลายๆอย่างคือใช้เวลานาน 2 ปี 2 ปีกว่าที่ชุมชนจะยอมรับ นอกจากปัญหาเรื่องต้นทุนทางการศึกษาของคนในชุมชนที่มีไม่เท่ากันแล้ว ปัญหาด้านการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT นี้ ก็เป็นอีกปัญหาที่คุณป้าสายหยุดต้องแสดงความมั่นใจให้คนภายนอกรู้ว่า คนชุมชนตำบลบางปูสามารถทำได้ ป้าต้องไปเรียนรู้ความเข้าใจของคำว่าไอทีมาก่อน ว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไรป้าก็ นำอันเนี้ยมาคุยกับชาวบ้าน เพื่อความสะดวกสบายในชุมชน เพื่อความรู้ทั่ว ๆไป ที่เราจะมีไว้ใช้ให้ลูกหลานได้ใช้ แล้วก็ชาวบ้านได้รู้จักเรียนรู้กันตั้งแต่เริ่มต้นการใช้คู่ๆไปกับลูกหลานเราเอาป้าเนี่ยเป็นตัวอย่างคือป้าอายุ 50 กว่าแล้ว ป้ายังสามารถพิมพ์คอมได้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก ICT นะคะ อย่างแรกเลยคือได้ความรู้จากอาจารย์ที่มาสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งที่ป้าๆทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ก็มาตั้งเริ่มต้นจิ้ม ทีละนิ้วละนิ้วจนตัวอักษรรวมกัน สอนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ แล้วก็สอนสร้างเว็บสินค้าที่เราจะเอารูปเข้าไปขายออนไลน์อะค่ะ พอลงเว็บที่ไอซีทีทำให้แล้วเนี่ยสินค้าก็ฟังขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตฟาร์มเป็นอยู่ดีขึ้นมาก เราได้เรียนรู้ด้วย แล้วก็เยาวชนก็ได้เรียนรู้ด้วยนะแล้วก็ คนในชุมชนก็ยังมี ยังมีความสามารถที่จะมาเรียนแนะนำ